Halo Bu, halo Pak. Selamat datang di Tuk souvenir kami. Halo Bu. Halo Bu. Apa yang Anda cari? Saya ingin membeli baju batik laki-laki. Bagaimana dengan Anda, Pak? Tolong ambilkan saya sebuah dasi batik. สำหรับบทเรียนที่3 ตอนที่1 นี้เป็นการสนทนาระหว่างคนขายของที่ระลึก และนักท่องเที่ยวสองคนผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคน คนขายของที่ระลึกกล่าวสวัสดี นักท่องเที่ยวทั้งสองคนกล่าวสวัสดีตอบ พร้อมกัน คนขายของที่ระลึกถามนักท่องเที่ยวทั้งสองว่าต้องการซื้ออะไร นักท่องเที่ยวหญิงตอบว่าต้องการซื้อเสื้อบาติกสำหรับผู้ชายหนึ่งตัว นักท่องเที่ยวชายตอบว่าต้องการซื้อเน็ไทบาติกหนึ่งเส้น สำหรับประโยค h e l l o Bu Halo Selamat datang di toko souvenir kami แปลว่า สวัสดีคือคุณผู้หญิง สวัสดีคือคุณผู้ชายคำว่า Selamat datang ในภาษาอินโดนีเซียแปลว่า ยินดีต้อนรับ และนำมาใช้นำหน้าชื่อสถานที่ โดยมีคำบุพบท ซึ่งแปลว่า ที่ ในที่นี้จะตรงกับภาษาไทยว่า สู่ คำว่าโกโก แปลว่า ร้าน คำว่า ซูฟเนียร์ แปลว่าของที่ระลึก คำว่ากามี แปลว่า เรา เช่นเดียวกับคำว่า กิตา แต่คำว่ากามี จะไม่รวมตัวผู้ที่เรากำลังพูดอยู่ด้วย ในขณะที่ กิตา จะหมายถึงเราทั้งหมด ดังนั้นกามีจึงมีความหมายว่าร้านขายของที่ระลึกของเรา หมายถึงไม่รวมนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวทั้งสองคนกล่าวสวัสดีพร้อมกันว่า ฮัลโหลบูซึ่งแปลว่า สวัสดีค่ะ สวัสดีครับสำหรับประโยคคำถาม Apa yang Anda cari แปลว่า คุณมองหาอะไร ในที่นี้คือ คุณต้องการอะไร คนขายของที่ระลึกเป็นผู้ถามนักท่องเที่ยวคำว่าอาปาแปลว่า อะไรคำว่าอย่างแปลว่านั้น เมื่อใช้ร่วมกับอาปาแปลว่า คืออะไรคำว่า อันเดแปลว่า คุณคำว่า จารีจารีแปลว่า หา มองหาสำหรับประโยค saya ingin membeli baju batik laki-laki แปลว่า ฉันขอซื้อเสื้อบาติกสำหรับผู้ชายหนึ่งตัวคำว่า ingin แปลว่าต้องการคำว่า membeli แปลว่า ซื้อคำว่า baju แปลว่าเสื้อคำว่า บาติกแปลว่าผ้าบาติกคำว่า ลากิลากิ แปลว่า ผู้ชาย สำหรับประโยค Bagaimana dengan Anda, Pak? แปลว่า แล้วคุณผู้ชายล่ะคะ หรือแล้วคุณละ่ะคำว่า Bagaimana แปลว่า อย่างไรคำว่าดังนั้นแปลว่า ด้วย หรือ เกี่ยวกับสำหรับประโยค tolong ambilkan saya sebuah dasi batik แปลว่า กรุณาหยิบเน็กไทบาติกหนึ่งเส้น ในบริบทของภาษาไทย อาจจะแปลว่า ขอเป็นเน็กไทบาติกหนึ่งเส้นครับคำว่า tolong แปลว่า กรุณาคำว่า ambilkan แปลว่า หยิบคำว่า s a ย a แปลว่าฐานคำว่าสบุลาเป็นคำนำหน้านาม ในที่นี้เท่ากับคำว่าหนึ่งคำว่าดา s ีแปลว่าเนคไทคำว่าบาติกแปลว่า ผ้าบาติก